การสร้าง Mind Map ด้วย Google Drawing Mind Map หรือแผนที่ความคิด เป็นวิธีการถ่ายทอดความคิด ข้อมูลต่าง ๆ แล้วบันทึกความคิด โดยการใช้ภาพ สี เส้น สัญลักษณ์ คำพูดสั้น ๆ และการโยงใยแทนการจดย่อแบบเดิมค่ะ เพื่อให้เห็นภาพของความคิดที่หลากหลายมุมมอง กว้าง และชัดเจน โดยยังไม่จัดระบบระเบียบความคิดใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นการเขียนตามความคิดที่เกิดขึ้นขนาดนั้น ในลักษณะเป็นการเชื่อมโยงแผ่รังสีแตกแขนง ออกจากศูนย์กลาง ออกไปเหมือนกิ่งก้านของต้นไม้ค่ะ ทำให้สมองได้คิดได้ทำงานตามธรรมชาติ และมีการจินตนาการกว้างไกลออกไป Mind Map ยังสามารถใช้ในการเรียนหรือการทำงาน บันทึกความคิดของการอภิปรายกลุ่ม หรือการระดมความคิด โดยให้สมาชิกทุกคนเสนอความคิดเห็น และทำการจดบันทึกด้วยคำสั้นๆคำโตๆให้ทุกคนได้มองเห็น พร้อมทั้งโยงใยเข้าหากิ่งก้านที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อรวบรวมความคิดที่หลากหลายของทุกคน ไว้ในกระดาษแผ่นเดียวกันค่ะทำให้ทุกคนได้เห็นภาพความคิดของผู้อื่นได้อย่างชัดเจนด้วย และเกิดความคิดใหม่ต่อไปได้ค่ะ ไมแม p มีข้อดีมากกว่าการจดบันทึกด้วยตัวหนังสือเพียงอย่างเดียวนะคะ จะสังเกตได้ว่าคนเรามักจะจดจำรูปภาพได้ดีกว่าตัวหนังสือ หากรูปภาพนั้นมีสีสันก็จะทำให้เรายิ่งจดจำได้ดียิ่งขึ้น MyMap จึงประกอบไปด้วยรูปภาพ เส้น สีและสัญลักษณ์ต่างๆ โดยมีการเขียนตัวหนังสือด้วยคำสั้นๆเท่านั้น ขั้นตอนการสร้าง Mind Map เราจะเริ่มต้นจากการวาดภาพ หรือใส่รูปภาพ หรือเขียนข้อความหลักที่ต้องการจะคิด Central Idea ตรงกลางหน้ากระดาษค่ะ ภาพวาดจะต้องไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป จนไม่มีที่ให้แตกกิ่งออกมาเพิ่มทำให้สิ่งที่อยู่ตรงกลางโดดเด่น เพื่อสร้างความจดจำและกระตุ้นความคิดค่ะ เน้นการใช้สีที่สดใสด้วยนะคะ เราก็จะเริ่มวาดกิ่งใหญ่ แล้วก็แตกแขนงออกมาจากภาพตรงกลาง ซึ่งกิ่งใหญ่นี้จะเป็นตัวแทนของหัวข้อหลักที่เกี่ยวข้องกับ Central Idea เทคนิคการแตกหัวข้อกิ่งใหญ่ก็คือคอนเซปต์ค่ะ ที่เรียกว่า no gap หรือ no overlap ซึ่งหมายถึงแต่ละหัวข้อควรเป็นประเด็นที่ไม่ซ้ำกัน และเมื่อทุกหัวข้อรวมกัน จะทำให้เราเห็นทุกประเด็นของ Central Idea จนครบค่ะ แต่ละกิ่งใหญ่ควรมีสีแยกกันนะคะ และกิ่งย่อยที่แตกจากสีไหนก็ให้ใช้สีเดียวกันค่ะ เพื่อให้เกิดการจัดกลุ่ม เส้นกิ่งใหญ่ให้วาดเป็นเส้นหนาๆ โค้งๆ รูปตัว S ถัดมาให้วาดภาพหรือเขียนคีย์เวิร์ด หรือ หัวข้อกิ่งใหญ่ในตำแหน่งเหนือกิ่งของแต่ละอันค่ะ ให้กิ่งทำตัวเหมือนเป็นการขีดเส้นใต้ ตรงหัวข้อตรงกิ่งใหญ่ เราสามารถแตกกิ่งออกเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น หากจะสรุปหนังสือ ก็เป็นหัวข้อสารบัญในหนังสือที่ต้องการจะสรุป หากสรุปเป็นบทความ ให้ไฮไลท์คำสำคัญที่พบในบทความ แล้วนำมาใช้เป็นกิ่งใหญ่ได้ค่ะ หากทำเป็น process ขั้นตอนต่างๆ ก็ให้เรียงจากก่อนไปหลัง ถ้ายังคิดเรื่องได้ไม่ครบ ให้แตกกิ่งเปล่าๆ ไว้ค่ะ สามารถกลับมาเติมได้ทีหลัง หรือแบ่งปันให้เพื่อนช่วยกันหาอะไรมาเติมให้เองได้ค่ะ ส่วนการแตกกิ่งรายย่อย เป็นรายละเอียดออกมาจากกิ่งใหญ่ ให้เขียนหนึ่งคำที่เป็นคีย์เวิร์ดต่อหนึ่งกิ่งค่ะ ความยาวของเส้นให้ยาวพอดีพอดีกับคำที่อยู่บนเส้น เส้นไม่ต้องคดเคี้ยวมากเกินไปนะคะ เอาให้อ่านง่าย ให้เว้นช่องว่างระหว่างกิ่งไว้ด้วย เผื่อมีความคิดใหม่ ๆ จะเพิ่มเติมเข้ามา ก็สามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยค่ะ การแตกกิ่งนะคะอาจใช้หลักการคิดแบบมีลำดับขั้น เช่น จากทวีป ไปประเทศ ไปภาค จังหวัด เขต และอำเภอ เป็นต้นค่ะ เราสามารถใช้ Google Drawing มาช่วยสร้าง Mind Map ได้ดังนี้ค่ะ เข้าสู่ Google เลือก Google Icon เลือก My Drive More แล้วก็เลือก Google Drawing ค่ะ จากนั้นสร้าง m y Map คลิกที่เครื่องมือ Curve เพื่อสร้างกิ่งใหญ่ และคลิกที่เครื่องมือ Curved Connector เพื่อสร้างกิ่งย่อยค่ะ ในส่วนของหัวข้อใหญ่ Central Idea นะคะ เราสามารถเลือกรูปทรงได้ตามต้องการค่ะ ที่เครื่องมือเชฟค่ะ การใส่สี แต่ละกิ่งใหญ่ควรใช้สีแยกกันค่ะ และกิ่งย่อยที่แตกจากสีไหน ก็ให้ใช้สีเดียวกัน เพื่อให้เกิดการจัดกลุ่มค่ะ การเพิ่มขนาดของกิ่งย่อยให้มีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถปรับได้ที่ไลน์เวทค่ะ การเพิ่มตัวอักษร ให้คลิกที่ text box แล้วก็พิมพ์ตัวอักษรได้เลยค่ะ จะปรากฏเครื่องมือ จัดการกับข้อความต่างๆ ได้ที่ toolbar ค่ะ สามารถเลือกรูปแบบตัวอักษร เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ เปลี่ยนสีข้อความต่างๆ ได้ที่ toolbar ค่ะ การแชร์ไฟล์ใน Google Drawing นะคะ เราสามารถแชร์ไฟล์ MyMap นี้ให้คนอื่นได้ช่วยเติมข้อความต่างๆ ได้ด้วย เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะ สามารถกดไปที่ปุ่มแชร์ค่ะ แล้วก็สามารถเลือกแชร์เฉพาะบุคคล โดยการป้อนชื่อหรืออีเมลเข้าไป ในช่องของ Enter Names or Address หรือจะแชร์แบบสาธารณะ ให้คลิกที่ Get Shareable Link จะเป็นการตั้งค่าการเข้าถึงของทุกคนที่เห็นลิงก์นี้ค่ะ มีด้วยกัน 3 ลักษณะคือ Can Edit สามารถแก้ไขปรับปรุงไฟล์นี้ได้เลยค่ะ หรือ Can Comment สามารถแก้ไขปรับปรุงไฟล์นี้ได้ แต่จะเป็นในลักษณะของการให้คำแนะนำแก่เจ้าของไฟล์ Can View สามารถดูไฟล์นี้ได้อย่างเดียวค่ะ แต่ถ้าอยากจะแบ่งปันไฟล์ โดยระบุให้ชัดกว่านี้นะคะ เราสามารถเลือกไปที่ Advanced ค่ะ เป็นการตั้งค่าการแบ่งปัน จะมีให้เลือกดังนี้นะคะ On p r b f i c on the Web ผู้ใช้งานทุกคนบนอินเทอร์เน็ตสามารถค้นหาไฟล์นี้ได้ สามารถเจอได้จากระบบของ Google และระบบของอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมี Google Account ก็สามารถใช้งานไฟล์นี้ได้เลย เหมาะสำหรับภาพวาดที่เราต้องการเผยแพร่สู่สาธารณะไม่เป็นเอกสารที่ปกปิดค่ะ on anyone with the link ตัวเลือกนี้นะคะ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงไฟล์นี้ได้ โดยต้องได้รับลิงก์จากเจ้าของไฟล์ส่งให้เท่านั้นค่ะ ส่วนคนอื่นที่ไม่ได้รับลิงก์หรือไม่มีลิงก์ตัวนี้ก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้ค่ะ ผู้ใช้งานเนี่ยไม่จำเป็นต้องมี Google Account ก็สามารถเข้าใช้งานได้ เพียงแต่ต้องมีลิงก์ที่ถูกต้องก็สามารถเข้าใช้ได้เลยค่ะ ตัวเลือกนี้จะเหมาะสำหรับการแชร์ไฟล์ให้เฉพาะบุคคล เช่น การส่งอีเมลแบบแนบลิงก์ของไฟล์นี้ไปด้วย of specific people ตัวเลือกนี้ผู้ใช้จะต้องมี Google Account ด้วยนะคะ และถูกระบุชื่อจากเจ้าของไฟล์เท่านั้น ถึงจะเข้าใช้ได้ ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับ ไฟล์ภาพที่เราต้องการแบ่งปันเฉพาะบุคคลเท่านั้นค่ะ หลังจากที่กำหนดการแบ่งปันแล้วก็กดที่ Save ได้เลยค่ะ แล้วก็ Copy Link ไปวางไว้ในที่ที่เราจะต้องการแชร์ไฟล์ให้กับคนอื่นค่ะ